สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันข้อความและตัวอักษร หรือว่าฟังก์ชัน text นะคะ ในการสร้างตารางข้อมูลต่างๆ ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับข้อความถือเป็นฟังก์ชันอีกกลุ่มหนึ่ง ที่จำเป็นต้องใช้ควบคู่ไปกับฟังก์ชันอื่นๆด้วยค่ะ เรามาเรียนรู้กันในฟังก์ชันแรกนะคะฟังก์ชัน lower ฟังก์ชัน lower ใช้ในการแปลงข้อความที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแค่บางตัวอักษรหรือทั้งข้อความให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะ รูปแบบของฟังก์ชันก็คือ lower แล้วก็ในวงเล็บเป็น text นะคะ โดยที่ text ก็คือข้อความที่ต้องการแปลงตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งเป็นตัวอักษรเท่านั้นค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ในตัวอย่างนะคะ การใช้ฟังก์ชัน lower นะคะ ใช้คำสั่งที่แท็บ formula แล้วก็เลือกฟังก์ชันขึ้นมา นะคะ จะได้ฟังก์ชัน agreement หลังจากนั้นเราก็ทำการอ้างอิงเซลล์ที่เป็นข้อความลงไป เสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ ฟังก์ชันตัวต่อไปนะคะฟังก์ชัน upper ฟังก์ชัน upper จะตรงข้ามกับฟังก์ชัน lower โดยฟังก์ชัน upper จะแปลงข้อความทั้งหมดให้เป็นทัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ รูปแบบนะคะ ก็คือ upper ในวงเล็บ จะเป็น text นะคะ โดยที่ text คือข้อความที่ต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งเป็นตัวอักษรเท่านั้นค่ะ เรามาดูตัวอย่างกัน นะคะ เราไปใช้คำสั่ง เราไปใช้ฟังก์ชันที่ formula นะคะ แล้วก็เลือก ตัวฟังก์ชันขึ้นมา นะคะ upper จากนั้นนะคะ เราอ้างอิงเซลล์นะคะ ที่เป็น ข้อความ คลิกโอเคค่ะ จะได้ตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะ ฟังก์ชันต่อไปนะคะฟังก์ชัน proper ฟังก์ชัน proper เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเปลี่ยนตัวอักษรแรกในแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งจะมีประโยชน์ทำให้เราไม่เข้าไม่ต้องเข้าไปแก้ไขข้อความด้วยตัวเองค่ะ รูปแบบนะคะก็คือ proper ในวงเล็บ text โดยที่ text คือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ เราใช้ฟังก์ชันที่แท็บ formula ค่ะ เลือกฟังก์ชันขึ้นมา proper นะคะ หลังจากนั้น จะได้ฟังก์ชัน agreement นะคะทำการอ้างอิงเซลล์ที่เป็น text นะคะ คลิกโอเค นะคะฟังก์ชันต่อไปนะคะ ฟังก์ชัน trim นะคะ ฟังก์ชัน trim จะช่วยในการตัดช่องว่าง ที่เกินมาในข้อความออก เช่นการใส่เว้นวรรคเกินหนึ่งช่องเป็นต้นค่ะ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์ผิด หรือข้อมูลถูกนำเข้าจากโปรแกรมอื่นนะคะ รูปแบบก็คือ trim แล้วก็ในวงเล็บ text โดยที่ text คือข้อความที่ต้องการเอาช่องว่างออก ซึ่งจะไม่รวมถึงการเคาะเว้นวรรคปกติค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ เราใช้คำสั่งที่แท็บ formula เลือกฟังก์ชันขึ้นมา ฟังก์ชัน trim หลังจากนั้นนะคะในฟังก์ชัน agreement เราทำการ อ้างอิงเซลลลงไป นะคะ ที่เป็นข้อความเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม โอเคค่ะ นะคะ ฟังก์ชัน t ร i มก็จะตัดช่องว่างนะคะบริเวณด้านหน้านะคะ ต่อไปนะคะ ฟังก์ชันนะคะตัวนี้มี3ฟังก์ชันด้วยกันนะคะ ก็คือ left mid แล้วก็ right นะคะ โดยที่ฟังก์ชัน left mid แล้วก็ right ทั้ง 3คำสั่งนี้ ใช้สำหรับการดึงข้อมูลบางส่วนจากเซลล์ ที่กำหนดมาแสดงในเซลล์ที่เราต้องการ เป็นการแนะนำทั้ง 3 ฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกัน และมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนในแต่ละฟังก์ชันค่ะ เรามาดูในฟังก์ชันตัวแรกนะคะฟังก์ชัน left นะคะ ก็คือการดึง ตัวอักษรที่เริ่มจากซ้ายมือนะคะรูปแบบก็คือ left แล้วก็ในวงเล็บนะคะคือ text แล้วก็นำชาดนะคะโดยที่ text ก็คือเซลล์ที่ต้องการดึงข้อมูลนะคะหรือว่าข้อความที่เราต้องการดึงข้อมูลนำชาก็คือจำนวนตัวอักษรที่ต้องการดึงโดยเริ่มนับจากอักษรทางด้านซ้ายมือนะคะฟังก์ชันมิดนะคะก็คือการดึงตัวอักษรจากตำแหน่งเริ่มต้นที่กำหนด ไปตามจำนวนตัวอักษรที่ต้องการนะคะรูปแบบก็คือ mid ในวงเล็บก็จะเป็น text แล้วก็ start นำแล้วก็นำชานะคะ โดยที่ text ก็คือเซลล์ที่ต้องการดึงข้อมูล หรือข้อความที่เราต้องการดึงข้อมูลนะคะ start นำก็คือตำแหน่งของตัวอักษรแรกที่ต้องการดึงข้อมูลมาแสดงนำชาก็คือจำนวนตัวอักษรที่ต้องการดึงมาแสดงค่ะตัวสุดท้ายนะคะ function w r i e นะคะ function w r i e ก็คือ การดึงอักษรเริ่มจาก ทางขวามือนะคะรูปแบบก็จะเป็น right นะคะในวงเล็บ text แล้วก็นำชานะคะโดยที่ text ก็คือเซลล์ที่ต้องการดึงข้อมูลหรือว่าข้อความที่เราต้องการดึงข้อมูลนำชาก็คือจำนวนตัวอักษรที่ต้องการดึงโดยเริ่มนับจากอักษรทางด้านขวามือค่ะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะในตัวอย่างนะคะในตัวอย่าง ดูฟังก์ชันแรกนะคะเรา ใช้ฟังก์ชัน left นะคะ ใช้คำสั่งที่แท็บ formula นะคะ จากนั้นเลือกฟังก์ชันนะคะ จากฟังก์ชัน text นะคะ ฟังก์ชัน left นะคะ เราทำการอ้างอิงเซลล์นะคะ ที่เป็นข้อความขึ้นมานะคะจากหลังจากนั้นนำชา แล้วก็ใส่จำนวน ตัวอักษรที่เราต้องการให้ดึงออกมานะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะฟังก์ชันมิดนะคะ text แล้วก็ mid นะคะ แล้วก็เราอ้างอิงเซลล์ที่เป็น text นะคะ start นำก็คือตัวอักษรนะคะเริ่มแรก เราให้ดึงจากตัวอักษรตัวที่ 10 นะคะ จะดึงมา จำนวน 10ตัวอักษรนะคะ คลิกโอเค ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะเป็นฟังก์ชัน right นะคะ right ก็คือการดึงตัวอักษรทางด้านขวามือ นะคะ อ้างอิงเซลล์มานะคะแล้วก็นำชาก็คือจำนวนตัวอักษรที่ต้องการให้ดึงมา นะ คลิกโอเค นะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ ฟังก์ชันตัวต่อไปนะคะบัตรทกนะคะบัตรท e ก็คือฟังก์ชันที่ใช้แปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรนะคะ โดยที่รูปแบบก็คือบัตรท e นะคะ แล้วก็ในวงเล็บก็คือัมเบอร์นะคะ โดยมเบอร์อาจจะเป็นค่าตัวค่าตัวเลขที่ต้องการแปลงเป็นตัวอักษรนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะ ในตัวอย่างนะคะ เราใช้คำสั่งที่แท็บฟอร์มูล่านะคะ เลือกคำสั่ง matrix นะคะ หลังจากนั้นเราก็อ้างอิงเซลล์นะคะที่เราต้องการให้แปลงข้อความ นะคะ โอเคค่ะ นะคะ ก็จะได้ ก็จะได้ข้อความ นะคะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ฟังก์ชันตัวสุดท้ายนะคะเป็นฟังก์ชัน concatenate นะคะ concatenate ก็คืออฟังก์ชันที่ทำหน้าที่นะคะรวมหลายข้อความเป็นข้อความเดียวนะคะโดยที่รูปแบบก็คือ concatenate แล้วก็ในวงเล็บก็คือ text ตัวที่ 1 text ตัวที่2แล้วก็ text นะคะตัวอื่นไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะ ในตัวอย่างเราต้องการให้รวมนะคะคำนะคะที่เป็นคำนำหน้านามชื่อแล้วก็นามสกุลนะคะ เราใช้คำสั่งที่ formula tab นะคะหลังจากนั้นเราเลือกฟังก์ชันขึ้นมานะคะ concat date นะคะ ใน text แรกนะคะ เราก็อ้างอิงเซลมานะคะ text ที่ 2 เราอ้างอิงเซลมานะคะ text ที่3 นะคะ เราต้องการให้เว้นวรรคระหว่างชื่อและนามสกุล นะคะเทคที่ 4 ก็คือเซลล์ที่เป็นนามสกุล นะคะ หลังจากนั้นคลิกโอเค นะคะ ก็จะได้แหละเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะ ฟังก์ชันข้อความและตัวอักษรนะคะ ที่ใช้บ่อยๆใน Microsoft Excel ค่ะ